ลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ Very good กดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ really good